ประโยคคำถาม Et à quel hôtel แปลว่า และที่โรงแรมใด คำว่า Et แปลว่าและ คำว่า à accent grave เป็นคำบุพบท แปลว่าที่ ส่วนคำว่า quel แปลว่าอะไร คำนี้มีวิธีใช้ต่างจากคำว่า what ในภาษาอังกฤษมาก เพราะต้องผันตามเพศและพจน์ของคำนามที่ใช้ร่วมกัน ประโยคคำตอบ J'ai réservé une chambre à l'hôtel Baton Resort แปลว่าฉันได้จองห้องไว้ที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ท